na เสจิ้กัไปแล้วกันนะครับกับรอบรำถวายมือบูชาครูของน้องๆนางรำทั้ง7คณะด้วยละกันครับ